วัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เรากำลังจะออกจากเกสเฮาไปเจอกับพี่ๆเราก็จะไปควางจะไปไหนนะ ไปวอนจู ไปวอนจูวอนจูก็คือแบบเป็นต่างจังหวัดของเกาหลี แล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบว่านั่งรถที่เราอะเช่ากับพี่สาวไปกันนะคะ วันนี้รู้สึกว่ามันหนาวแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเราใส่กระโปรงด้วยแหละแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่เราแบบจะถือกล้อง อย่างนี้โดยไม่อาย เพราะว่าเราแบบอยู่มาหลายวัน แล้วเราก็แบบไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอะ่ะก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้าง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหน นี้เรามากินร้านอาหารโคเรียนฟิวชั่นฟู้ดกับพี่ๆอีกสามคนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าข้างในมันจะมีอะไรกินบ้าง이거보다이거보다이거보다이거이거싸ด면되는데 คุณกต้องพูดอะไรบ้างอะแล้วก็อันนี้สลัดมันมีสลัดหอยไหมพี่พูดเลยว่าพี่พูดอะไ้จริงเหรอวันนี้จะกินสามอย่างเก็บพี่งพูดแล้เดินเข้ามาต้องโชว์รูปมาก็้องหายอาหารอะโทรศัพท์ช่องหายสวยกว่านี่น่ากินว่ะกุ้งไม่แบบแบบกุ้งไง ยำสองอันก้นนี่เป็นสลัดอยากทำอะไรไเลยอ่ะก้องบีสวยมากพาสต้าดีมากเอาแบบหมดจ้า ก็ไปกดกันดู แล้วทำสองที่แบบทำสองอย่างเลย นี่เหมือนว่าพูดพูดทำไปด้วยแล้วก็ของเขาก็ทำไปด้วยแล้วก็ถ่ายลงเอฉันมีอะไรแล้วฉันมีคอนีิชันมีไอเดียอันนึงเลยฉันอยากทำนงานเลยแบ้อันนี้มาโซเก็บไปทำเรื่องแบบไรอาหารอแบบใครแบบมาเที่ยเราอยากมีร้านแบบที่ต้องผัดร้านนั้นจะติดต่อเป็นพันเนอรแบบแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่เวิรกเพราะว่ามันไม่เวิร์กเพรา้ว่าอย่างนั้นไม่เวิร์กอันนี้อะไรขายเถื่อนดูขายเื่มัมีกุ้งน้อยกับปลาแก้มมีกุ้งน้อย เกาหลีเยะเฮ้ยอันนี้อร่อยนะต้องกินแมงโก้ปีที่เจ็ดตอนที่เมาทำงานเราทำงานเราก็เหมือนกันตรงนี้มันคงจะเป็นแบบอันนี้เป็แบบตลาเปิ้ลยังเหมือนกันเยอะอะไรอย่างเง้ แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่อนะคะ วันนี้จริง ๆ แล้วเราจะมาถ่ายรูปประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญของการมาของน้องแอวันนี้คือมาถ่ายรูปอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย มันเป็นอย่างเงี้ยแหละ กล้องมันสีแบบกล้องฟิล์มเลยไม่ น้องแอนต้องปรับแสงก็อ้าเหรอ เหมือนกล้องฟิล์มกึ่งกระปุกอันนี้กำลังดีหรอปะ เหมือนแบบตรงตรงเนี้ยต้องแบบอยู่ตรงแสง เฮ้ยทำไมกล้องนี้มันเรื่องมากจังเอา ้านอาจจะเป็นพวกแบบของโบกระาดาษณเนี่ยกระดาษหรือไม่ก็จะแบบพวกของโบราณของโบราณเออไออันมิวเซียมมันจะเป็นเหมือนแบบพวกเครื่องเครื่องชามโบราณเก่าๆของของของเกาหลีอีอันนี้ดีกว่านี่ถ่ายรูปได้เลยอืมใช่นี่ดีกว่าส่วนที่เราเลือกเราก็ไม่ได้เข้ามิวเซียม วันนี้ลด50%มาสี่คนก็ประมาณห้าหมื่นกว่าไปดูหนังมลัก็เรามนกสวยมากๆเลยอ่ะ แล้วแบบตรงข้างหน้าตรงแบบเรารู้สึกได้ว่ามันจะเป็นที่ถ่ายรูปที่สวยมากจริงๆ ถ้าตอนถ้ามาตอนรถรถใหม่แน่นคือถ้ามากับแฟนกับหรือไม่ก็ช่างถ่ายรูปอะถ่ายสวยแน่นนๆจริงมากับแฟนมาถ่าแสวยสวยเลยมากับเพื่อนก็ถ่ายสวยทำไมต้องมากับแฟน แสงไฟอะไรแบบนี้คือที่เนี่ยถ่ายรูปแสงแบบดีเยอะแล้วก็มุมถ่ายรูปเป็นล้าน คือเยอะมาก คือมาเนี่ยถ้าสมมติมาตั้งแต่เช้าอะเราคิดว่าถ่ายรูปได้แบบเช้าเย็นเย็น ก็คือตอนนี้มันหนาวมากเลย ต่อยอยากอยู่ข้างนอกเพราะอยากถ่ายรูปกันเดี๋ยวนี้ก็ตรงนี้เป็นคาเฟ่นะคะ มีแบบขนม มีแบบ มีข้าวไหมเหมือนจะมีสลัดด้วยเมื่อกี้ที่เห็นเมนู มีอาหารแล้วก็มีเค้ก มีกาแฟด้วยถ่ายรูปแบบใช้เวลากลับจากตรงนู้นมาตรงนี้ ประมาณ2ชั่วโมงส่วนแอลเนี่ยหลับบนรถเพราะว่าจะอ้วกค่ะวันนี้พี่ขอติหมูลูกชิ้นหมูวันนี้มากินอาหารไทยแม่แม่นี่ผมกลัวนะจริง这个有辣的跟不辣的吗？อันนี้ปูไทยลาอันนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมีนสั่งอันนึงไม่เผ็ดอ่ะอันหนึ่งไม่น้อยวันนี้เดี๋ยวกินข้าวนี่ตา우리언니 ได้เลยแบบเนี้ย